ที่ 32 เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนวัตถุประสงค์นะคะ เพื่อศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ในรูปผลคูณ โดยใช้เทคนิคการแยกส่วน เรามาดูการหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2 dx กันนะคะ เราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร โดยการกำหนดให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง2หลังจากนั้นเราจะนำมาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ du เท่ากับ 2x dx จัดรูปใหม่นะคะ ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน 2x du เท่ากับ dx เราจะแทนทั้งหมดนะคะ กลับลงไปที่โจทย์แล้วหาปริพันธ์ x ตัดกันได้นะคะ เราก็จะเหลือแค่ เศษ1ส่วน2คูณอยู่กับปริพันธ์ของ e ยกกำลัง u du นะคะ ซึ่งจะได้คำตอบก็คือ เศษ1ส่วน2 e ยกกำลัง u บวกค่าคงที่4หลังจากนั้นนะคะ เราจะแทน u เท่ากับ x ยกกำลัง2กลับลงไปที่คำตอบ ดังนั้นคำตอบที่ได้ของเราก็จะคือ เศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ยกกำลัง2บวกกับค่าคงที่4นะคะ นะคะ ต่อไปเรามาดูการหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e กกำลัง x dx กันนะคะเมื่อเราใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรให้เหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมา โดยการกำหนดให้ u เท่ากับ x นะคะหาค่าเชิงอนุพันธ์ก็จะได้เป็น du เท่ากับ dx เมื่อเราแทนทั้งหมดกลับลงไปที่โจทย์นะคะจะเห็นว่าไม่แตกต่างกับโจทย์ที่เป็นตัวแปร x เลยนะคะนั่นหมายความว่าโจทย์ในลักษณะแบบนี้ไม่สามารถหาปริพันธ์ โดยการใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรได้นะคะดังนั้นถ้าฟังก์ชันที่เราต้องการหาปริ ริพันธ์อยู่ในรูปของผลคูณของฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน เช่น ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx ปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x คูณ sin x dx ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e dx หรือฟังก์ชันที่เราต้องการหาปริพันธ์อยู่ในรูปที่ยังไม่มีสูตรพื้นฐานในการหาปริพันธ์นะคะ เช่น ปริพันธ์ของ arctan x dx หรือปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx นะคะ เราจะมีวิธีการหาปริพันธ์ ของฟังก์ชันเหล่านี้นะคะ โดยการกำหนดให้ u และ v เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ค่าเชิงอนุพันธ์ของ u คูณกับ v นะคะ ก็คือ u dv บวกกับ v du แล้วเมื่อเราหาปริพันธ์ทั้งสองข้างนะคะ เราก็จะได้เป็น u คูณกับ v มีค่าเท่ากับ ปริพันธ์ของ u dv บวกกับปริพันธ์ของ v du นะคะ ดังนั้นสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนของเราก็คือ ปริพันธ์ของ u dv จะมีค่าเท่ากับ u คูณกับ v ลบด้วยปริพันธ์ของ v du หรือเราสามารถเรียกได้ง่ายๆนะคะก็คือ อินทิเกรต u dv มีค่าเท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du เราจะพูดแบบไหนก็ได้นะคะ เรามาลองพิจารณา u และ dv กันนะคะ จากตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e กำลัง x dx เราจะได้ว่า u ของเราในที่นี้นะคะก็คือ x และ dv ของเราเนี่ย ก็คือ e กำลัง x dx นะคะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx นะคะ เราก็จะได้ u ของเราเนี่ยคือ x นะคะ แล้วส่วนที่เป็น sin x dx ของเราก็คือ dv ค่ะ จาก2ตัวอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะ สรุปขั้นตอนของการพิจารณา u และ dv ได้ดังนี้นะคะ ขั้นแรก u ที่กำหนดจะต้องสามารถหาค่าเชิงอนุพันธ์ได้นะคะ เพื่อที่จะนำมาหา du ขั้นที่2 dv ที่กำหนดจะต้องสามารถหาปริพันธ์ได้นะคะ เพื่อที่จะนำมาหา v ขั้นสุดท้าย เราจะนำ u du v และ dv นะคะ มาแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนนะคะ ก็มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงนะคะ ก็คือว่าส่วนที่เป็นของปริพันธ์ของ v du เนี่ย ควรจะต้องคำนวณได้ไม่ยากกว่าปริพันธ์ของ u dv นะคะ มาดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่1นนะคะ จงหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x dx วิธีทำนะคะ จากโจทย์ข้อนี้เนี่ย เราแยกดูว่าระหว่าง x กับ e ยกกำลัง x เนี่ย ทั้ง 2 ตัวสามารถหาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่ แล้วก็สามารถหาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วยเช่นกันนะคะ คราวนี้เราก็จะมาดูการพิจารณา u กัน ว่าเราจะเลือก u คือตัวไหน ถ้ามันดิฟได้ แล้วก็ปริพันธ์ได้ทั้งคู่ เราจะเลือกตัวที่เมื่อเราหาอนุพันธ์ระดับที่สูงขึ้นไปแล้วเนี่ย มันมีค่าเท่ากับ 0 เราก็มาดูที่ x ถ้าเราหาอนุพันธ์ที่1ของ x เราก็จะได้ 1 ใช่ไหมคะ หรือว่าดิฟ x เนี่ยได้ 1 แล้วถ้าเราดิฟ 1 ก็จะได้ 0 อันนี้คือหาอนุพันธ์อันดับสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะมีค่าเป็น 0 ส่วนถ้าเป็น e ยกกำลัง x ถ้าเราจับมาหาอนุพันธ์หรือว่าจับมาดิฟ เราก็ดิฟ e ยกกำลัง x ก็ได้ e ยกกำลัง x เอามาดิฟอีกครั้งหนึ่งก็ยังได้ e ยกกำลัง x เหมือนเดิมไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือก u ของเราเนี่ยคือ x ส่วนที่เหลือก็ให้เป็น dv ทั้งหมดเลยนะคะก็คือ dv เท่ากับ e ยกกำลัง x dx นำ u นะคะมาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv นำมาหาปริพันธ์นะคะเราก็จะได้เป็น du เท่ากับ dx และ v ของเราก็คือ e ยกกำลัง x นะคะในตอนนี้เราจะยังไม่บวกค่าคงที่ c ที่ขั้นตอนนี้นะคะเราจะนำไปบวกตอนหาปริพันธ์รอบสุดท้ายเลยนะคะหลังจากที่เราได้ u ได้ v ได้ du และได้ dv มาแล้วนะคะเราจะแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์ โดยการแยกส่วนนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x d dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณกับ e กำลัง x ลบด้วยปริพันธ์ของ e กำลัง x dx เมื่อเราหาปริพันธ์นะคะคำตอบก็คือ x คูณอยู่กับ e ยกกำลัง x ลบกับ e ยกกำลัง x บวกกับค่าคงที่ c ค่ะตัวอย่าง2นะคะจงหาปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx นะคะวิธีทำอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็มาลองแยกดูระหว่าง x กับ sin x ทั้ง2ตัว ต่างก็หาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่ แล้วก็หาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วย แต่มีเพียงตัวเดียว ที่เมื่อหานุพันธ์อันดับสูงขึ้นไปแล้ว จะมีค่าเท่ากับ0นะคะนั่นก็คือ x เราก็เลยจะกำหนดให้ u ของเราเนี่ยคือ x นะคะและ dv คือตัวที่เหลือก็คือ dv เท่ากับ sin x dx นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์ และ dv นำมาหาปริพันธ์นะคะเราก็จะได้ du ก็คือ dx และ v ของเราก็จะได้เป็นลบ cos x เราก็จะนำ u นำ dv นำ du แล้วก็นำ v เนี่ย มาแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx จะมีค่าเท่ากับลบ x คูณอยู่กับ cos x ลบด้วยปริพันธ์ของลบ cos x dx เสร็จแล้วเราก็จะหาปริพันธ์ออกมานะคะก็จะได้เป็นลบ x คูณอยู่กับ cos x บวกกับ ปริพันธ์ของ cos x dx นะคะ ตอนนี้เครื่องหมายลบเจอกันก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวก พอเราหาปริพันธ์ปุ๊บก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ ปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ sin x dx จะได้คำตอบออกมาเท่ากับลบ x คูณอยู่กับ cos x บวก sin x บวกค่าคงที่ c ค่ะ ตัวอย่างที่3นะคะ จงหาปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx นะคะ เราจะเห็นว่าไม่มีสูตรพื้นฐานในการหาปริพันธ์ของ log x ฐาน e เลยนะคะเราก็เลยเลือก u และ dv นะคะโดยการกำหนดให้ u เท่ากับ l o g x ฐาน e เนื่องจากว่ามันสามารถหาอนุพันธ์ได้นะคะและตัวนี้มันไม่มีสูตรในการหาปริพันธ์ แล้วก็ dv ก็คือตัวที่เหลือนะคะ dv ก็คือ dx นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์ และ dv นำมาหาปริพันธ์นะคะ เราก็จะได้ du ของเราก็คือเศ1ส่วน x dx นะคะ และ v ของเราก็คือ x อย่าลืมว่าเรายังไม่บวกค่าของที่ c ที่ตรงนี้นะคะนำ u นำ du นำ v และ dv เนี่ยแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ log x ฐาน e dx จะได้เท่ากับ x คูณอยู่กับ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของเศ1ส่วน x dx เราก็หาปริพันธ์ออกมานะคะ จะได้คำตอบก็คือ x ค คูณอยู่กับล็อก x ฐาน e ลบด้วยล็อก x ฐาน e บวกค่าคงที่ c ค่ะตัวอย่างที่4นะคะจงหาปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx วิธีทำนะคะจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยทั้ง e ยกกำลัง x และ sin x ต่างก็หาอนุพันธ์ได้ทั้งคู่แล้วหาปริพันธ์ได้ทั้งคู่ด้วย แต่ไม่มีตัวใดเลยที่เมื่อหาอนุพันธ์ระดับที่สูงขึ้นไปแล้ว มันจะเท่ากับ0ดังนั้นการกำหนด u เนี่ยได้2 แบบนะคะแบบแรกตอนนี้ก็คือ ถ้าเรากำหนดให้ u คือ e ยกกำลัง x และ dv ของเราเนี่ยเป็น sin x dx ก็ได้นะคะหรือเราจะกำหนดให้ u คือ sin x และ dv ของเราคือ e ยกกำลัง x dx ก็ได้อีกเช่นกันนะคะแต่ในที่นี้นะคะเราจะเลือกแบบแรกนะคะก็คือให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x และ dv เท่ากับ sin x dx เราก็จะนำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv มาหาปริพันธ์นะคะจะได้เป็น du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx และ v ของเราก็จะเป็นลบ cos x นำ u นำ du v และ dv นะคะแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx จะมีค่าเท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos x บวกปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx นะคะตรงนี้เราให้เป็นสมการดาวไว้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าเรายังเหลือตัวที่เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx อยู่ซึ่งมันยังไม่สามารถหาปริพันธ์ต่อได้ในตอนนี้นะคะทำให้เราจะต้องใช้การหาปริพันธ์โดย การแยกส่วนอีกรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือเราจะต้องวนกลับไปกำหนด u และ dv อีกครั้งหนึ่งโดยที่หลักการก็ยังคงใช้หลักการเดิม กำหนดให้คล้ายกับตัวที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือ ตอนนี้เราก็จะกำหนดให้ u ของเรานะคะคล้ายกับตัวเดิมเลย ก็คือ u ของเราคือ e ยกกำลัง x และ dv เท่ากับ cos x dx นะคะแล้วก็นำ u และ dv มาทำต่อนะคะนำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์และ dv นำมาหาปริพันธ์เราก็จะได้ ได้เป็น du เท่ากับ e ยกกำลัง x dx และ v เท่ากับ sin x นะคะ นำทั้งหมดแทนลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx เท่ากับ e ยกกำลัง x sin x ลบด้วยปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx นะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าตัวหลังสุดนะคะ ปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx เนี่ย หน้าตามันคล้ายกับตัวที่เป็นโจทย์แล้วใช่ไหมคะ เราจะนำตัวนี้นะคะ กลับขึ้นไปแทนจากที่เราทำค้างไว้ในปริพันธ์โดยการแยกส่วนรอบแรกนะคะแทนในสมการดาวนั่นแหละนะคะเราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x cos x dx จะเท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos x บวกกับ e ยกกำลัง x sin x ลบด้วยปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx นะคะคราวนี้เราก็กระจายเข้าไปย้ายข้างเลยนะคะก็จะเป็น 2 คูณอยู่กับปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x sin x dx เท่ากับลบ e ยกกำลัง x cos x บวก e ยกกำลัง x ใส่ x เราบวกค่าคงที่ 4 ที่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะ สุดท้ายย้าย 2 มา ก็จะได้คำตอบนะคะ ปริพันธ์ของ e ยกกำลัง x ใส่ x dx จะเท่ากับ เศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ ลบ e ยกกำลัง x cos x บวก e ยกกำลัง x ใส่ x บวกค่าคงที่ 4 ตัวอย่างที่ 5 นะคะ จงหาปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx วิธีทำนะคะ เราจะกำหนดให้ u เท่ากับไซน์ของ log x ฐาน e นำ u มาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ จะได้ du เท่ากับ cos ของ log x ฐาน e คูณอยู่กับเศษ1ส่วน x dx และเราก็จะกำหนดให้ dv เท่ากับ dx นะคะนำมาหาปริพันธ์นะคะ จะได้ v เท่ากับ x เสร็จแล้วเราจึงแทน u du v และ dv นะคะลงในสูตรการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน เราก็ จะได้ปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx ค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับไซน์ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของ x คูณอยู่กับ cos log x ฐาน e คูณเศษงส่วน x dx นะคะ x ตัดกันได้นะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx เท่ากับ x คูณอยู่กับไซน์ของ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx นะคะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถหาปริพันธ์ของ cos ของ ล็อก x ฐาน e dx ได้นะคะ เราเลยต้องใช้การหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีกหนึ่งรอบนะคะ โดยการกำหนด u และ dv ให้คล้ายกับของเดิมในรอบแรกนะคะ เราก็เลยกำหนดให้ u เท่ากับ cos ของล็อก x ฐาน e นำมาหาค่าเชิงอนุพันธ์นะคะ เราก็จะได้ du เท่ากับลบ sin ของล็อก x ฐาน e คูณอยู่กับเศษหนึ่งส่วน x dx นะคะ และเราก็จะกำหนดให้ dv ของเราเท่ากับ dx นำมาหาปริพันธ์นะคะ ก็จะได้ v ของเราเท่ากับ x เราก็จะแทนทั้งหมด เลยเนี่ยลงในการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วนอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณกับคอสของ log x ฐาน e ลบด้วยปริพันธ์ของลบ x คูณอยู่กับ sin log x ฐาน e คูณอยู่กับเศษงส่วน x dx นะคะเมื่อหมายลบเจอกันก็จะกลายเป็นบวกนะคะ x ก็สามารถตัดกันได้ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของ cos ของ log x ฐาน e dx จะเท่ากับ x คูณอยู่กับ cos ของ log x ฐาน e บวกกับปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dx นะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอาหลับขึ้นไปแทนบนตรงนี้นะคะ เราก็ จะสามารถหาปริพันธ์ออกมาได้แล้วนะคะ เอาไปแทนกลับเลยนะคะ เราก็จะได้เป็นปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx เท่ากับ x คูณอยู่กับไซน์ของ log x ฐาน e ลบด้วย x คูณอยู่กับ cos log x ฐาน e บวกปริพันธ์ของไซน์ของ log x ฐาน e dx นะคะ จะเห็นว่ามันจะวนกลับไปเหมือนโจทย์ละนะคะ ตัวที่เป็นของ sin ของ log x ฐาน e เราก้ยข้างกลับมาเป็น 2 ปริพันธ์ sin log x ฐาน e dx จะมีค่าเท่ากับ x คูณอยู่กับ sin ของ log x ฐาน e ลบด้วย x คูณอยู่กับ cos ของ log x ฐาน e นะคะ ย้ายข้างนะคะ เราก็จะเหลือตัวที่โจทย์ต้องการก็คือ ปริพันธ์ของ sin ของ log x ฐาน e dx จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ x sin ของ log x ฐาน e ลบด้วย x cos ของ log x ฐาน e แล้วก็ไปบวกค่าคงที่ c ค่ะ บทสรุปนะคะ เราก็ได้ศึกษาการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน ในรูปผลคูณโดยใช้เทคนิคการแยกส่วนค่ะ